ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้น อินเทอร์เน็ตนอกจากจะส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกแล้ว ยังเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การทำงาน ความบันเทิง โดยเทคโนโลยีได้ช่วยให้ธุรกรรมต่างๆ สามารถทำสำเร็จได้ด้วยการคลิกเพียงคลิกเดียว เทคโนโลยีได้ช่วยขยับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ขายกับลูกค้าที่จากเดิมต้องพบปะกันแบบซึ่งหน้า กลายมาเป็นพบปะเพื่อโต้ตอบกันผ่านทางจอภาพ ซึ่งรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ของความนิยมในการติดต่อสื่อสาร และการเชื่อมต่อสังคมเครือข่าย ตลอดจนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ และใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่น ๆ ทำให้ธุรกิจหรือกิจการต้องปรับไปสู่รูปแบบที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซกันมากขึ้น จากผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ปี 2561 ของสำนักงงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดดาซึ่งพบว่าการใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Line Facebook Instagram YouTube เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ เช่น พูดคุย ดูหนังออนไลน์ ดูถ่ายทอดสด และคุยโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน ยังคงเป็นกิจกรรมยอดฮิตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปีนี้ โดยมีค่าร้อยละ 93.64 รองลงมาเป็นการรับส่งอีเมล มีค่าร้อยละ 74.15 ตามมาด้วยการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต มีค่าร้อยละ 70.75 การดูทีวี ฟังเพลงแบบออนไลน์ มีค่าร้อยละ 60.72 และการซื้อสินค้าบริการแบบออนไลน์ มีค่าร้อยละ 51.28 ตามลำดับ ด้วยกระแสการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่งผลให้การซื้อขายสินค้าบริการแบบออนไลน์ ติด1ใน5 ของกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของภาครัฐที่จะเร่งส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซด้วยการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักของแผนชาติ อันส่งผลให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย กระทรวงพาณิชย์จึงผลักดันให้ผู้ประกอบการค้าต่างๆ เข้าสู่ยุคการค้าออนไลน์ โดยมีนโยบายที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีร้านค้าออนไลน์ด้วย รวมไปถึงผู้ที่สนใจเริ่มทำธุรกิจ ก็ต้องมีช่องทางขายออนไลน์ด้วยเช่นกัน โดยพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการค้าออนไลน์ เข้ามาจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซของไทย เพราะขณะนี้การค้าออนไลน์ ถือว่าเป็นที่นิยมและเติบโตแบบก้าวกระโดด เพราะคนไทยใช้ Facebook มากเป็นอันดับ 3 ของโลก และใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า 46 ล้านเครื่อง จึงถือเป็นโอกาสทอง ในการขายของออนไลน์มากเป็นพิเศษ ร้านค้าออนไลน์ เป็นรูปแบบหนึ่งในการขายของบนอินเทอร์เน็ต เป็นที่นิยมในไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้น เพราะตลาดออนไลน์เป็นตลาดที่เปิดกว้าง ใครก็สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ อย่างไม่ยุ่งยาก การลงทุนต่ำที่สำคัญ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการขาย การเปิดร้านค้าออนไลน์ จึงได้รับความนิยมจากกลุ่มคนที่ต้องการหารายได้พิเศษ ร้านค้าออนไลน์ ไม่เพียงแค่เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้า ที่ต้องการขยายช่องทางการขายบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับบริษัทหรือโรงงานผลิต ที่ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มเติม เพราะการขายสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์ จะช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก ไม่ต้องจ้างเซลล์ไปเสนอขายสินค้า ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันค่าเดินทาง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ จะต้องมีการติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของตลาด และเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าออนไลน์ โดยการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อสร้างหน้าร้านขึ้นมาแล้ว จะต้องหมั่นโปรโมทร้านค้าเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น รวมถึงต้องพยายามโต้ตอบกับลูกค้าให้รวดเร็วทันใจ ดังนั้นหากเป็นสถานประกอบการ ควรมีบุคลากร หรือผู้ดูแลระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาโดยเฉพาะ และหากเป็นส่วนบุคคล ก็ต้องเป็นคนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้ตลอดเวลาค่ะ